กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้มาแจกเครดิตฟรีนะครับ 50 เครดิตนะครับประจำวันที่ 3 กันยายนนะครับ ผมอ่า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลารบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์คอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอ่า ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับอ่าเข้ามานะครับ ผมแนะนำก่อนใครยังไม่สมัครนะครับ ลิงก์สมัครนะครับ จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ผมเข้าสู่ระบบนะครับ ก็จะคือหน้าต่างข้อตกลงการใช้งานนะครับ แล้วก็ ไปตรงเมนูโบนัสนะครับผม อ่า ก็จะมีโปรโมชั่นมากมายให้เพื่อน ๆ ได้เลือกนะครับ เราจะเลือกลงมานะครับผม นี่นะครับเครดิตฟรีนะครับผมเขาแจ้งไว้ว่าเครดิตฟรี50นะครับจำกัด 300ยูต่อวันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกดรับเหมือนพวกโปรโมชั่นข้างบนนะครับ เราจะดูโค้ดข้างล่างตรงนี้นะครับผม ตรงสิงโตตัวน้อยๆกับกับยูนิคอนเนี่ยครับ อ่า เอาโค้ดตรงนี้นะครับขึ้นไปพิมพ์ข้างบน นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ จะเป็น N O N 0 1 9 3 2 0 A S แล้วก็ F N นะครับอ่าเราเอาโค้ดตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับกรอกช่องนี้นะครับผม เอามาพิมพ์ใส่ช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็กดค้นหานะครับ ก็จะเป็นเครดิตฟรีนะครับผมเขาก็จะแจ้งรายละเอียดเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับ ผมไม่อ่านให้ฟังแล้วกัน แล้วก็กดรับโปรโมชั่นนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ได้มาแล้วนะครับ เครดิตฟรี 50 เครดิตนะครับผมแล้วก็จะไปเล่นยังไงนะครับ ทีนี้ก็เราไปเปิดเกมก่อนอ่าสมมติว่าผมจะเล่น PG นะครับเปิดการใช้งานแต่ว่ายังไม่ต้องกดเข้าเกมนะครับ ไปโยกเงินครับผมนี่นะครับโยกเงินอ่ะโยกเงินไป PG นี่ครับโยก 50 เรียบร้อยครับผมนี่นะครับอ่าเครดิตมาอยู่ตรง PG เรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับเพื่อน วันนี้ผมมาแจกเท่านี้นะครับแอดมินเขาแจ้งว่ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใครที่รับไม่ทันจริง ๆ นะครับผมก็จะมีลิงก์ กิจกรรมแจกเครดิตฟรีอีกแบบหนึ่งนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับ อยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับ จะมีลิงก์สมัครกับลิงก์ใครที่กรอกโค้ดไม่ได้ นะมี2ลิงก์นะเพื่อนๆดูดีๆแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ